หากคุณเป็นคนที่หลงไหลในมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ดวิสันคุณกำลังเจอเพื่อนซีคนใหม่ 3BR Channel ในคลิปที่แล้วคุณได้รับชมการทดสอบท่อแบรนด์ไทย ที่ถูกจับใส่ในรถระดับท็อปของฮาร์เลย์อย่าง รถกลายอัลตร้าโอ้ยเฮียยังวิ่งเท่าไหร่วะน่าตะเกียวันนี้เราจึงนำมาทดสอบอีกครั้ง โดยเราจะทดสอบกับไอออน883 โดยการขึ้นไดโน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับการจุลรถมาฝากเพื่อนๆกัน ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe ก่อนรับชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ อละในวันนี้เรายังคงอยู่ที่ CFM สุพรรณบุรีครับ โดยวันนี้เราจะเริ่มจากการจูนรถของผมเองก่อน นั่นก็คือน้องลิงน้อยไอออนพันสองซึ่งรถคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์มาแล้วนั่นก็คือ ท่อแวนแอนไฮคอมแพติชันเนื่องจากการเปลี่ยนท่อนี่แหละครับ การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ที่มากกว่าเดิม จึงทำให้รถของผมคันนี้ มีอาการกำลังตก และวอดในบางช่วง และมีอาการท่อตดในขณะผ่อนคันเร่ง หรือเรียกว่าอาการ after firing นั่นเองครับ ซึ่งออาการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะครับ มันเป็นเรื่องปกติของรถที่มีซีซีสูงสูงส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการตั้งค่าน้ำมันที่บางหรือหนาเกินไป ซึ่งการเปลี่ยนท่อที่มีขนาดโล่งขึ้น มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไอเสียมันจะออกเร็วกว่าเดิม แต่การตั้งค่าที่มาจากโรงงาน มันไม่ตรงกับของแต่งที่เราใส่ไปนะสิครับเพื่อนๆ โดยวันนี้นะครับเพื่อนๆ ผมมีอาจารย์วัดครับหรือพี่วัด ให้เป็นคนมาเซตค่ารถคันนี้ให้ใหม่ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้อๆเลยนะครับ ว่าการจูนรถเนี่ย เราจะเริ่มจากการทำอะไร และมีรายละเอียดยังไงบ้าง ไปชมกันเลยครับ ซึ่งในขั้นตอนแรกของการจูนรถเลยนะครับเพื่อนๆ เราจะต้องนำรถของเราเนี่ยขึ้นไปทดสอบวัดแรงม้ากันก่อนนะครับ ซึ่งหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้นะครับก็คือการเก็บข้อมูลครับเพื่อนๆ คือจูนเนอร์เนี่ยเขาก็จะวัดว่ารถของเราเนี่ยมีค่าเดิมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ และมีกำลังแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ เออคืออย่างนี้นะครับ น้องแก้วครับ ที่อาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยเออเรียกว่าการเก็บอากาศนะครับน้องแก้วครับ เก็บอากาศก็คือเออคือการเก็บข้อมูลแล้วก็รอบเดินเบานะครับ ให้มันสมูทขึ้นนะครับ น้องแก้วครับ เออคือว่ามันจะคล้ายๆกับการอมควันนะครับ แต่มันไม่ใช่นะครับ น้องแก้ว และเมื่อได้อุณหภูมิเพียงพอแล้วนะครับ เราจึงเริ่มทำการวัดแรงม้ากันครับ โดยการบิดอย่างเต็มกำลังบนไดโน่ และคนที่ทดสอบแรงม้าให้เราในครั้งนี้นะครับ ก็คือน้องอาร์ตี้นะครับ เนี่ยฮะคนที่กำลังยืนแคะขี้มูกอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆ อันนี้ลูกเจ้าของร้านนะครับทำเองนะครับผมอ่านี่นะลือต้องอดูนะดูว่าปากกระแทกคันเร่งแล้วก็เพราะว่าเปิดเปิดหรือก็เปิดตาเบิง เบิ่งไว้ที่จอนู่นเข้าใจบ่ ผดออกมาแล้วครับ 63.44 แรงม้าครับ แล้วก็สังเกตว่าจะมีทอร์กอยู่ที่ 91.44 ครับผม เมื่อเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆจากรถเดิมๆของเรานะครับ ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับแต่งค่ารถคันนี้ครับ โดยครั้งนี้นะครับเราจะใช้กล่องที่เรียกว่า TTS นะครับ ไอกล่องเนี้ยมันก็คือหัวใจของ h a r l e y นั่นเองนะครับ หรือว่ากล่อง ECM ที่จะไปทดแทนค่าเดิมนะครับ ที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งกล่องนี้ก็สามารถหาซื้อได้จาก CFM สุพรรณบุรีที่นี่เลยนะครับ เรียกได้ว่าที่เดียวครบจบจริง ๆ นะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทำการเปลี่ยนกองอากาศใหม่นะครับ ซึ่งผมใช้กลองที่เรียกว่า Air Screener Stage 1ของ a l a n e s นั่นเองครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่รับอากาศได้รอบทิศทางนะครับ ต่างจากของเดิมนะครับที่มีรูอากาศเข้าได้แค่ทางเดียวนะครับ ข้างกล่องเนี่ยเขียนบอกเอาไว้ว่าเพิ่มแรงม้าถึง20%เลยนะครับเพื่อนๆครับโอ้โห แต่เห็นแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็ดีครับจริงๆแล้วกองอ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความนอกจากเรื่องโปรของอากาศแล้วเนี่ย หลายๆกองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเออเราส่วนใหญ่แล้วอะนักขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ในประเทศเราครับก็จะเลือกจากดีไซน์แหละเรื่องนี้เรื่องสวยถูกใจไว้ก่อนใช่แต่ว่าถ้าจะเอาแบบเอาเปอร์แมนเอาแข่งแบบลงแดกอะไรเงี้ยกองมันก็คงไม่ใช่รูปทรงแบบนี้ อ๋อ มันจะเป็นมันจะเป็นประมาณไหนอาจารย์ที่กองก็จะเป็นแบบที่มันเป็น หัวปีป่ะเป็นหัวปี เป็นเหมือนกับเว้นไปข้างหน้าอ๋เพื่อที่จะให้อากาศมันแบบรีดนะอากาศเข้ามาให้มากที่สุด อ๋อนั่นคือดีที่สุด นั่นคือ แต่ว่าที่มันเป็นมัใช้จริงในในทีวิตปจำวันไม่ได้ อ๋อทำไมอาจารย์ มันไม่มีตัวกรองอะไรเลยไง อ๋อ คือปากไป ปากกรองออกไปแล้วก็ไม่มีกรองไม่ ไม่มีตัวฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ แต่ว่าเขาจะดีไซน์ให้ ให้มีการเร่งเอาความเร็วของอากาศเี่เข้าไปที้เร็วที่สุดอะไ แสดงว่าแรงม้าเนี่ยเรื่องอากาศคือสำคัญมากมากมอแอร์มากมอแอร์มอพาวเวอร์ อ๋อมอแอร์มอพาวเวอร์นะครับ เพื่อนๆครับ ได้ความรู้ เป็นไงบ้างครับ พี่วัดเดี๋ยวรอให้มันรอให้มันร้อนก่อนอเย่าีสามารถเก็บค่าได้ อันนี้เราเปลี่ยนกองเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากเปลี่ยนกองอากาศเสร็จแล้วนะครับ เราก็ต้องมาเริ่มเก็บค่าอากาศใหม่อีกรอบนึงนะครับ ก็เนื่องจากว่ารถเนี่ยสามารถสูบอากาศได้มากกว่าเดิม ทำให้คราวนี้เนี่ยพี่วัดก็สามารถที่จะเพิ่มความหนาความบางของน้ำมันได้มากขึ้นนะฮะ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะทดสอบกับไดโน่แล้วครับว่ารถของเราเนี่ยจะมีแรงม้ามากขึ้นขนาดไหน และจะมีทอร์กอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับการจูนรถนั้น แรงม้าควรจะดีดขึ้นไปมากกว่า 8-10 ตัวขึ้นไปนะครับ ซึ่งอันนี้จะอยู่ในระดับที่โอเค ฟังอยู่ ผู้แม่จันทร์อเมื่อกี้คือค่าที่เราเก็บไป ครับระจารก็จะเป็นค่าเป็นค่า v ีค่า v ีก็คือค่าปริมาณของไอดีที่เข้าไปในห้องของไม้นี้มันจะมันจะปรับค่าให้กับเรา ค่าที่เราวัดออกมาได้ว่าค่าที่เราเซตไว้กับค่าที่เราวัดจากข้อเนี่ยตัวการวัดดูเนี่ยมันแมทกันไหมไม่แมทกันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องปรับแก้

เยานาคเดจป่ท่าไหร่ครับ78.81 78.81อ๋อเนี่ยเกือบ9เลยนะเกือบ9ครับเกือบ9เลยอ่ะ13ไม่ขึ้นมาโอ้แล้วท้องขึ้นอย่างเยอะเลยขึ้นมา15 ตัว15ตัว ปาอาจารย์เอาอีกสามแปดสิบพอดีการบอกสุดแล้วสุดแล้วอุ้ยแป๊บด้วยแน่นอนรอแป๊บเอาแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกเลขไม่กลมอ่ะ เลขไม่กลมเป็นแคมเป็นแคมแปดสิบสิบห้าตัวอัพก็เตะสี่ใบจบอัพทำไมเปลี่ยนรุ่นเธอนะอัพขนาดนั้นอ่ะ ื่อนเราขึ้นมา 15 ตัวแล้วครับม้าตอนนี้นะครับท้องอีกท้องที่เยอะท้องเดิมเท่าไหร่ครับี่ท้องจากเดิม 91.44เป็นร้อขึ้นมาเป็น 105อุ้ยขึ้นมาเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะท้องขึ้นเวลาลมแรงกีเวลาลมแรงโอ้คุยตายเลยอย่างนี้ปกติขี้คุยอยู่แล้ว คุยตายเลยอย่างนี้ กันอยู่ว่าใครอยู่หลังแทงมากกว่าเว้ย เฮ้ยผม ผมไม่คนขับเร็วเหมือนคุณมั้ง คุณที่ขี่แบบว่ารถหมดรอบอ่ะรถหมดรอบแล้วอ่ะไม่สมควรจะขี่บนโลกใบนี้ได้อ่ะมันบิดแบบโอ้โหบิดแบบว่ารถจะกัดใจ อันนี้นั่งกดดันอาจารย์วัดอยู่ทำงานช็อตเลยจะขึมอยู่แล้ว บอกการวัดแล้วขอ ขอเลขกลมๆอย่างน็อตเต็งเลยเอาครับ รอบนึงครับผมลุ้นครับลุ้นรอบที่สาม กิโลนะนี่วัดรอบกิโลวัดรอบครับอีกที ะแเรียกว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยแหละครับเพื่อนๆ จาก 63.44 นะครับแรงมาขึ้นมาเป็น 79 นะครับถ้านับด้วยตัวเลขเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 16 ตัวนะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าบวกเป็นทศนิยมจริงๆ แล้วเนี่ยก็คือ 15.85 ขึ้นมาเกือบ 16 แรงม้านั่นเองครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยแหละครับเพื่อนๆ จริงๆ แล้วเนี่ยอาจารย์วัดอยากจะไปถึง80นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่มันไม่พอนะครับบวกกับเรายังมีท่อฟ้าลั่นที่ยังรอเราอยู่ เอาเป็นว่าวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนละกันครับงั้นต่อไปเราไปดูเจ้าฟ้าลั่นกันดีกว่าครับ งั้นต่อไปเราไปดู883ที่ใส่ท่อฟ้าลั่นกันบ้างดีกว่า ว่าจะได้แรงม้าและคุณภาพที่พอกัน กับรถที่ใส่ของเมกาทั้งคันหรือไม่ ไปดูกันเลยครับเนี่ยตอนแรกไอ้คันนี้เดิมมาที่ไม่ท่อนี้นะเป็นอีกท่อหนึ่งกับกองเดิมมาเนี่ยอ่ะฮะตอนจูนครั้งแรกเนี่ยมัน สตาร์ทที่42ม้า แล้วพอจูนไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 50 กับท็อกท็อกอีกประมาณ 49 ซึ่งตอนนั้นมันมีมีปัญหาเรื่องกองมันเป็นกองเดิม เปลี่ยนไส้มานะ ไส้เป็นเคนเอนแต่ตัวอากาศที่มันเข้าไปในกองเนี่ยมันมันมันน้อย แล้วมันทำให้เวลาเดินเนี่ยบิดแล้วมันสะดุดก็เลยเนี่ยครั้งนี้มาจูนใหม่เลยเป็นตัวกองไอซีแล้วก็ ตัวท่อเป็นปลาลั่นก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ เพราะเดิมมัน50ท้อง49วันนี้ก็เลยจะอาจารย์วาก็จะจัดให้ประมาณสัก 200ม้าลงเงินในกระเป๋าด้วย ของแบรนด์นี่ไม่ไหวแล้วอ่ะง่วงแล้ว คุณจะไม่อยู่ดูผลงานคุณหน่อยเหรอ เดี๋ยวเพิ่งนอนดิง่วงแล้วจะโอ้ยดูคนนี้ดูคนนี้ เอาแล้วเพื่อนๆก็คือรถผมเนี่ยเสร็จไปแล้วถึงเวลาที่เราจะรู้แล้วว่าท่อฟ้าลั่น ใส่แล้วจะช่วยทำให้รถเนี่ยมีแรงม้าขึ้นมากขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ร่องเดียวมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างอากาศ เอ่ยแล้วก็ท่อก็มีส่วนนะครับ แล้วก็นั่นแหละ ประมาณนั้นแหละที่ว่าเรากำลังเทสแรงม้าแล้ว อันนี้คือเทสแรงม้าต้นก่อนเนี่ยเก็บค่าเดิมอ่าเก็บค่าเดิมก่อนว่าค่าเดิมมันเท่าไหร่ อันนี้เก็บอากาศไปแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าตอนเดิมเท่าไหร่แล้วจูนเนี่ย โดยการวัดในครั้งนี้นะครับ เราก็ไม่ได้เจาะจงถึงขนาดว่า ใบเนี้ยมันจะดีกว่าเมืองนอกแบรนด์ดังหรือไม่นะครับ เราแค่ตั้งเป้าเอาไว้แค่ว่า ท่อใบเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ดี และจะให้แรงม้าในระดับที่พอกันหรือไม่นั่นเองนะครับ ในระดับที่พอกันหมายถึงว่าต้อง 10 ตัวขึ้นไป 15 ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับ ก็ถือว่าท่อตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้ รถฮาร์เลย์ของเพื่อน ๆ ทุกคนเนี่ย มีประสิทธิภาพที่ดรอปลงไปเอาใจช่วยกันเลยดีกว่าครับ อาจารย์สู้สู้จารยากกลับจะแย่ อาจารย์สู้สู้อาจารย์เหนื่อยมากเลยเนี่ย เอาละเว้ย ได้เวลารีดแรงม้ารอบแรกนะครับรอบแรก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่แรงม้านะครับผม 68มาดู72ท็อปเยอะป่ะเยอะป่ะเยอะดิจาก42นะ รถเดิมจากจากเท่าไหร่นะ รถเดิมอ่ะ42 42 42รวมมา58เหรอ อุ้ย16 อ่ะตบมือให้จันวัดหน่อยครับ โอ้เบามากเลย เย้ v e กูดอาจารย์อยากกลับบ้าน อยากกลับแต่แย่แล้วอาจารย์นั่งแต่สี่โมงอยากกลับแล้วอ่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้า ดูสิแก เหนื่อยเลย เฮ้ย อัดเอารยลงวะน่ะตะเกีย เป็นเกมได้เงินจริงกับ SLM Bet 888ศูนย์รวมเกมออนไลน์มากกว่า1,000 รายการ สมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสสูงสุด 1,000 บาท บริการฝากถอนตลอด 24 ชั่วโมง สนใจสมัครแอดเลย แอด SLM Bet 888มีแอดจำหน้าด้วยนะครับ